แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก แต่แพะกินอาหารได้เก่งกว่าจุกว่าแกะและโค นอกจากนี้แพะยังเป็นสัตว์ที่เดินทางหาอาหาร กินใบไม้พุ่มไม้และหญ้าได้ไกลกว่าสัตว์ชนิดอื่นอีกด้วยนะครับ แพะนี่พฤติกรรมการกินก็คืออมันเป็นสัตว์ที่ชอบแท่เลมครับมันก็จะกินได้ทั้งหญ้าทั้งกระถิน แล้วก็สิ่งพวกวัชพืชที่ว่าใบสีเขียว แพะมันจะแตกต่างจากแกะแต่อ่าอีกอย่างก็คือแพะมันชอบเป็นสัตว์ที่มันว่าเหงนหน้ากิน ส่วนแกะนั้นชอบก้มกิน เก็บกินพวกเศษหญ้าเศษอาหารสำหรับที่ฟาร์มเราจะมีหลายรูปแบบครับถ้าพ่อแม่พันธุ์อย่างเงี้ยเราจะให้กินเช้ากลางวันเย็น แต่ถ้าส่วนกรณีของแพะขุนเราจะให้กิน5เวลาก็คือ2โมงเช้า5โมงเช้าบ่าย2 5โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มอาหารที่แพะกินหลักๆ ที่ฟาร์มเราใช้ก็จะมีกระถิน มีข้าวโพดโม่หญ้าในเปียโม่ ครับสามอย่างที่ใช้หลัก ๆ ซึ่งถ้าพูดถึงต้นทุนในการเลี้ยงแพะหลักๆ ก็คือค่าอาหารครับ ในการเลี้ยงดูให้แพะเติบโต แข็งแรง ได้น้ำหนักเนื้อดีนั้น จึงจำเป็นต้องมีการให้อาหารทั้งในรูปแบบอาหารเม็ด และอาหารหยาบสลับกันไป ซึ่งอาหารของแพะก็แบ่งออกเป็น 1. อาหารหยาบ ประกอบด้วย พืชหญ้าต่างๆ ดังต่อไปนี้ พืชตระกูลหญ้า เป็นพวกที่มีลำต้นและใบอ่อนนิ่ม ต้นไม่โตนักเช่นหญ้าขน เนเปีย รูซี่ แพงโกลาเฮมิลเป็นต้น พืชตระกูลถั่ว และไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลาย ถั่วฮามาต้า กระถินและแครไทย ซึ่งอาจจะปลูกพืชตระกูลถั่วปนกับหญ้าชนิดอื่น ๆ หรือปลูกแต่ถั่วแล้วตัดมัดเป็นฟ่อน ๆ ให้แพะกินก็ได้นะครับ ไม้พุ่มและไม้อื่น ๆ เช่น มันสำปะหลัง กล้วย ต้นหม่อนไทย พุทธรักษา ชบา ผู้ระหง และผักต่าง ๆ นอกจากนี้แพะยังชอบกินใบทองหลาง มะขามเทศ สโน และเถามันเทศเป็นต้นครับ พืชแห้งหรือพืชหมัก โดยปกติแล้วไม่นิยมให้แพ้กินอาหารพืชหมัก เนื่องจากมีน้ำปนอยู่มาก อย่าให้อาหารพืชหมักเลี้ยงลูกแพ้ เพราะจะทำให้ท้องเสีย รอจนกระทั่งอวัยวะระบบย่อยอาหารสามารถทำงานได้เต็มที่แล้วจึงจะกินได้นะครับ 2. อาหารข้น ซึ่งได้แก่ พวกเมล็ดธัญพืช เช่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง เมล็ดถั่วเขียว มันเส้น ใบกระถินป่นข้าวโพด ปลายข้าว รำละเอียด อาหารข้นนี้จะใช้สำหรับเลี้ยงแพะเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสารอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอ เนื่องจากการกินอาหารหยาบโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่หญ้าไม่พอกิน และเสริมสำหรับแพะนมที่ต้องการสารอาหารจำนวนมากในระยะให้นม การให้อาหารข้นเลี้ยงแพะจึงให้แต่เฉพาะที่จำเป็นตามความต้องการเท่านั้น จะไม่ให้จนแพ้อ้วน เพราะแพ้อ้วนง่าย และแพ้อ้วนจะผสมพันธุ์ติดยากนะครับ ในเรื่องการจัดการอาหารแพะนะคะ ก็มี2ออย่างด้วยกันนะคะคือการจัดการในเรื่องอาหารข้นก็คืออาหารที่ให้ในแพะบางระยะนะคะเนื่องจากว่าแพะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินพวกอาหารอาหารหยาบเป็นหลักถ้าเป็นอาหารข้นเนี่ยก็จะเป็นสำหรับแพะพ่อแม่พันธุ์นะโดยเฉพาะแม่พันธุ์เนี่ยจะต้องบำรุงให้เวลามีมีลูกก็จะต้องให้อาหารข้น รับประทานเพิ่มเติมด้วยนะคะ ส่วนถ้าเป็นอาหารหยาบ ก็อย่างเช่นหญ้าเนเปียเป็นเป็นหญ้าที่มีโปรตีนค่อนข้างจะสูงนะก็สามารถที่จะใช้เลี้ยงแพะได้ ส่วนอีกหญ้าอีกประเภทก็คือหญ้าแพงโกล่านะนี่เป็นว่าหญ้าใบเล็กๆนะที่แพะชอบมากเลยกินง่ายด้วยนะคะ นอกจากหญ้าก็จะมีกระถินนะใบใบกระถินเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงแพะได้กระถินเป็นพวกพืชตระกูลถั่ว นะฮะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างที่เพชรบุรี ก็เกษตรกรเขาจะใช้กระถินเป็นหลัก ถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะมีหญ้าแห้งนะเราก็ส่งเสริมให้เขาทำหญ้าแห้งเพื่อที่จะสำรองอาหารไว้นะหญ้าแห้งก็ทำไม่ยากนะก็เป็นอย่างเช่นหญ้าหญ้าเพนกอล่านะก็มาตากแห้ง แล้วก็อัดอัดเป็นฟ้อนได้เก็บไว้ได้นะฮะนอกจากนี้ก็มีหญ้าหมักนะหญ้าหมักก็ จะให้แพะโตกินนะแต่แพะเล็กกินไม่ได้ เดี๋ยวท้องเสียนะฮะสำหรับเกษตรกรนะคะที่เลี้ยงแพะนะะอยากแนะนำให้ปลูกทำแปลงหญ้านะะแปลงหญ้าอาหารสัตว์เนี่ยจะดีที่สุดเลยนะคะอย่างเช่นเราทำแปลงหญ้าแพงโกล่าหรือแปลงหญ้าลูซี่หญ้าลูซี่ก็เป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนี่ยปลูกเหมือนกันนะครับเทคนิคการให้อาหารแพะในแต่ละช่วงวัยนะมันมันก็ จะมีการจัดการที่จะไม่เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นลูกแพะที่ที่คลอดใหม่ๆเนี่ยคลอดออกมา เราจะต้องให้นมน้ำเหลืองก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่านมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นนมที่ที่มีวิตามินมีพวกภูมิต้านทานสูงนะลูกแพะต้องกินนมแม่กินนมแม่นะฮะเมื่อ 3 เดือนอายุแพะอายุ 3 เดือนก็คือให้หย่านมแยกออกมาจาก แม่แพะเมื่อไม่แยกออกมาแล้วก็อาจจะให้อาหารพ่นเสริมนิดนึงนะฮะแล้วก็ให้ให้เขาปรับตัวในการกินเพื่อที่ว่าจะโตเป็นแพะรุ่นต่อไปนะฮะแล้วก็เราอาจจะมีถ่ายพยาธิให้กับลูกแพะด้วย เมื่อแพะโตไปโตขึ้นหลังจาก 3 เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะโตเป็นสาวละ3 4เดือนเนี่ยเริ่มโตเป็นสาวแล้วนะคะะก็ให้อาหารแพะรุ่น ให้ทานอาหารแพะรุ่นนะคะ ก็กินเสริมกับ พวกหญ้าหรือว่ากระถินนะคะก็ให้เป็นเลี้ยงเป็นรุ่นๆไป เพื่อที่ให้เขาเหมาะสมกับวัยให้เจริญเติบโตดีนะฮะแล้วก็ให้อาหารหยาบด้วยคู่กันไปพอโตขึ้นก็เป็นแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์นะโตขึ้นแล้วนะคะ ก็ให้อาหารสำหรับแม่พันธุ์ก็ต้องเสริมอาหารพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยต้องเสริมอาหารให้เขามีพลังงานครบถ้วนเมื่อผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกก็ต้องใช้ พลังงานเหมือนกันก็ต้องมีอาหารข้นเสริม แล้วก็อาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เป็นเป็นหญ้าหรือว่าเป็นกระถินเสริมด้วย นอกจากนี้ก็จะต้องมีแร่ธาตุก้อนนะแร่ธาตุก้อนก็จะมีแขวนให้กับแพะโตแล้วนะคะ ก็มาถึงว่าจะทำให้มีแร่ธาตุเพิ่มเติมนะเป็นการเสริมแร่ธาตุเหมือนเป็นอาหารเสริมสำหรับแพะนะคะ เวลาที่แพะขาดเนี่ยเขาก็จะมาเลียที่ก้อนแร่ธาตุนั้นนะคะ นอกจากนี้ยังช่วยให้แพะกินอาหารได้มากขึ้นนะ เพราะว่าในนั้นจะมีเกลือที่จะทำให้กินได้มากขึ้น แล้วก็กินน้ำได้มากขึ้น ในส่วนของน้ำก็สำคัญมากนะคะ แพะเป็นสัตว์ที่ชอบกินน้ำสะอาด ผู้เลี้ยงเนี่ยเกษตรกรต้องดูแลในเรื่องน้ำ มากๆเลยจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ และถ้าเห็นน้ำสกปรกนะแพะจะไม่กินนะแพะจะชอบน้ำสะอาด เราต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะแพะตัวหนึ่งเนี่ยจะกินน้ำประมาณ 2 ลิตรต่อวันนะเราต้องคอยดูแลอย่าให้ขาดน้ำการเลี้ยงแพะขุนอาหารอาหารข้นเป็นส่วนสำคัญเป็นต้นทุนสำคัญที่สุดที่เขาจะต้องลงทุนนะคะ ส่วนถ้าเป็นเลี้ยงแพะพันธุ์ทั่วไปนะเราอาจจะลงทุนพ่อพันธุ์แพงๆตัวละสามหมื่นสี่หมื่นนะฮะ พื่อให้ได้ลูกที่ได้พันธุ์ดีนะ แล้วแม่พันธุ์ก็ได้ก็ลงทุนเป็นหมื่นสองหมื่นนะเพื่อให้ความคุ้มทุนที่จะผลิตลูกที่ได้พันธุ์ดี สำหรับความต้องการอาหารของแพะแต่ละตัว แต่ละวัยนั้นก็มีความต้องการสารอาหารปริมาณที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ก็ขึ้นกับสายพันธุ์ อายุ น้ำหนักตัว การให้ผลผลิต การจัดการสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิ และความต้องการจะเพิ่มขึ้นในระยะเจริญเติบโต ระยะขุนผสมพันธุ์อุ้มท้อง และระยะเลี้ยงลูกเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้การเก็บและถนอมพืชอาหารสัตว์ ก็มีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์ ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสดทำได้ 2 วิธีคือทำหญ้าแห้งและหญ้าหมัก การทำหญ้าแห้งหรือหญ้าหมัก ก็เป็นกรรมวิธีช่วยรักษาคุณค่าอาหารของพืชอาหารสัตว์ ไม่ให้สูญเสียมากเกินไปนั่นเองครับ ครับแล้วก็จะมีนอกจากพวกหญ้าพวกกระถินแล้วเราก็ยังมีวิธีการถนอมอาหาร โดยวิธีการหมักเป็นพวกกระถินหมักหญ้าหมักข้าวโพดข้าวโพดหมัก เพื่อเป็นการลดต้นทุนไปในตัวด้วยก็คืออเพราะในเกษตรกรในพื้นที่ในอำเภอเหนือป้องเนี่ยก็คือมีการปลูกข้าวโพดเยอะวิธีการทำอาหารหมักเราจะใช้หญ้าหรือกระถิน ที่ว่าเป็นการถนอมอาหารไปในตัว ขั้นตอนก็คือเราจะไปตัดต้นกระถินมา ประมาณสักนิ้วโป้งนิ้วโป้งมือคนเนี่ยหรือว่าย่าย่าที่ว่าได้อายุไปแล้วประมาณ 45 วันถึง 2 เดือน เดือนครึ่งถึง 2 เดือนเนี่ยครับอ่าเราก็จะตัดแล้วก็มาเข้าเครื่องโม่เครื่องโม่แล้วเราก็จะบรรจุแล้วเราจะโรยเกลือเป็นการถนอมไปในตัว กระบวนการหมักที่ที่ครบสุอ่าที่ครบกระบวนการก็คือ 21 วันขึ้นไปเราถึงถึงสามารถเปิดมาใช้ได้ นอกจากนี้แพะยังต้องการแร่ธาตุไว้เสริมตลอดเวลา เพราะแพะเป็นสัตว์ที่เป็นโรคขาดแร่ธาตุได้ง่าย ถ้าผู้เลี้ยงแพะรายใดไม่มีเกลือแร่สำหรับเสริมอย่างสม่ำเสมอ แพะก็จะไม่สมบูรณ์ การผสมพันธุ์ไม่มีประสิทธิภาพ เจ็บป่วยบ่อย อัตราการสูญเสียสูง ดังนั้นคอกแพะจึงจำเป็นจะต้องมีก้อนแร่ธาตุทิ้งไว้ให้แพะเลียตามความต้องการของแพะ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ น้ำสำหรับเลี้ยงแพะ แพะจะเลือกกินน้ำสะอาด ต้องไม่ค้างในภาชนะจนมีกลิ่นเหม็น แพะไม่ชอบกินน้ำซึ่งมีสัตว์อื่นกินก่อนแล้ว ดังนั้น น้ำเลี้ยงแพะต้องสะอาดและเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ จะทำให้แพะกินน้ำได้มากขึ้น ซึ่งปกติแพะจะกินน้ำตอนกลางวันมากกว่าตอนกลางคืนนะครับ การเลี้ยงแพะก็ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป แต่ต้องใส่ใจดูแลเรื่องของความสะอาดและอาหารการกินกันหน่อยนะครับ เพราะแพะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาด หากดูแลรักษาอย่างดี ให้อาหารที่ดีมีประโยชน์ รับรองว่าแพะจะแข็งแรงและไม่เป็นโรค แถมยังมีผลผลิตตอบแทนให้ได้ชื่นใจกันอีกด้วยล่ะครับพี่น้อง